ี้ทางแยกไปพิชัยอีกทางหนึ่งไปอำเภอพิชัยอำเภอตรอน ตรงไปก็จะไปพิษณุโลกแต่ผมจะไม่ไปทางนั้นนะผมจะไปพิชัยเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะมีอีกแยกหนึ่ง ที่แยกน้ำอ่าง ตรงนี้เขาเรียกแยกน้ำอ่าง นี่แหละครับนะแยกไปอำเภอตรอนน้ำอ่าง เลยแยกน้ำอ่างไปนิดนึงก็จะถึงทางแยกเข้าอำเภอพิชัย โดยผ่านบ้านเกิดพญาพิชัย ที่ผมจะมาทางนี้ก็เพราะว่าจะ ไปบ้านเกิดพญาพิชัยดาบหักนะครับ เพื่อไปไหว้อัฐิของท่านนะครับ ตอนนี้อัฐอัฐิของท่านพญาพิชัยดาบหักได้อัญเชิญมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับ อัญเชิญมาจากสถูปเจดีย์ที่วัดราชคลึครับ วัดราชคือฝั่งธนบุรี เป็นวัดของท่านพรยาพิชัย ท่านไม่ได้เป็นคนสร้างวัดราชคือนะ แต่ท่านเป็นคนที่บุรณะบำรุงวัดนั้น ก็ถึงถือว่าเป็นวัดของท่านพรยาพิชัยนั่นแหละครับอัดของท่านก็เลยบรรจุที่ วัดราชคฤก์ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งเมื่อ ปีไหนไม่รู้นั้นผมก็สี่ห้าปีแล้วนะครับ ก็มี ท่านพิยาพิชัยจริงๆตกทอดแก่ลูกหลานอยู่พักหนึ่งอ่ะ สุดท้ายก็ มีวิชาอาคมแก่กล้าด้วย ที่สำคัญคือต้องลำดาบ เป็นนะครับบรรดาบเป่งซึ่งคนที่มี คุณสวัสดีก็มี